รัตนสูตร เมืองเวสาลีในตอนแรก ศาสดา ศาสนาเชนครอบคลุมอาณาจักรวัชีอย่างหนักแน่น เพราะเป็นศาสนาดั้งเดิมและพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนก็เป็นชาวเวสาลี พระพุทธศาสนาแทบไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทำการในเมืองนี้ได้เลย กระทั่งเกิดเหตุร้ายคืออหิวาตกโรคระบาดใหญ่ ผู้คนล้มตายเป็นเบือ่อคณะราชาริชวีทำพิธีบวงสวงและเชื้อเชิญศาสดาในศาสนา ต่างๆ มาช่วยปัดเป่าโรคร้ายนั้น ก็หาเป็นผลสำเร็จไม่ ในที่สุดจึงส่งพระมหาริ เป็นตัวแทนไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูป เดินทางไปสู่อาณาจักรวชี เพื่อทรงช่วยระงับโรคร้ายนั้น โดยตรัสให้พระอานนท์สวด รัตนสูตรและพรมน้ำมนต์ในระหว่างกำแพงเป็นเวลาสามวัน อหิวาตกโรคจึงสงบลงชาวเมืองเวสาลี พากัน มปลื้มปีติในพุทธานุภาพจึงพากันเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น พระพุทธศาสนาก็ตั้งหลักปักมั่นในเมืองเวสาลีในบัดนั้น ตำนานน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในความเป็นมงคล และเป็นสิ่งที่ผู้หวังความสุขความสบาย เพียงเมื่อได้รับน้ำพระพุทธมนต์ที่พระท่าน เสกแล้วเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาโดยละเอียดของการทำน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเริ่มจากเมืองเวสาลีนี้ จึงขอนำรัตนสูตรมากล่าวไว้ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ครั้งนั้น พระนครเวสาลีแห่งแคว้นวัชี เกิดทุพพิกภัยพิบัติคือ ฝนแรงข้าวกล้าในนาตาย เพราะไม่มีน้ำเป็นส่วนมากข้าวปลา าหายากในชั้นแรก คนยากจน คนเกลียดค้าน ต้องอดอาหารตายมากเมื่อตายแล้ว หาญาติที่จะอนุเคราะห์ศพไม่มี คนที่มีกำลังก็ไม่มีความสงสารศพมัววุ่นแต่งานตัว เห็นไปว่า ธุระไม่ใช่ ไม่ใส่ใจ ตกลงคนตายที่ไหนศพก็ทอดทิ้งอยู่ที่นั่น ยิ่งกว่านั้น อหิวาตกโรคก็เข้าคุกคาม เพราะโทษที่ศพปฏิคูลตามถนนหนทางในแม่น้ำลำคลองเพราะความสกปรกนานาประการดังกล่าวแล้ว มนุษย์ได้ตายลงเพราะอหิวาตกโรคเป็นอันมาก ครั้งเมื่อภาคพื้นปฏิคูลด้วยศพมากเข้าปีศาจจำพวกที่กินซากศพเป็นอาหาร ก็พา กันเข้ามาในพระนครกินซากศพยิ่งกว่านั้น ยังหันเข้าใส่คนป่วยไข้ ชิมรสเนื้อมนุษย์ที่ยังไม่เปื่อยเน่าดูบ้าง และแล้ว ก็เลยลามไปถึงมนุษย์ที่ไม่ป่วย แต่สกปรก เช่น ตื่นไม่ล้างหน้า นอนไม่ล้างเท้า น้ำไม่อาบ กินข้าวแล้วไม่บ้วนปาก ผ้าผ่อนไม่ซัก และบ้านเรือนไม่กวาดไม่ถู ในที่สุดมนุษย์ที่ไม่ป่วย แต่สกปรกก็เริ่มถูกปีศาจเข้าสิง สูบโลหิตเป็นอาหารมนุษย์เริ่มตายลง เพราะปีศาจ อีกประการหนึ่ง ชาวเมืองเวสาลีประสบภัยร้ายกาจสามประการคือฝืดเครื่องหนึ่งอหิวาตกโรคหนึ่งปีศาจหนึ่งพากันอพยพไปอยู่เมืองอื่นก็ไม่น้อย ครั้งนั้น ชาวเมืองพากันโจทกล่าวโทษพระราชา ที่ประตูพระราชวังว่า พระเจ้าข้าภัยพิบัติสามประการ ได้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองแล้ว ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมี พระราชาจะประพฤติผิดพระราชประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ แม้พระมหากษัตริย์ จะโปรดให้ตั้งกรรมการ พิจารณาหาความผิดของพระองค์ ก็ไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ ทรงประพฤติบกพร่องแต่ประการใด ในที่สุด ก็พากันบนเจ้าบวงสวงเทพยดาอารักษ์ และวิงวอนครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือว่าเป็นผู้วิเศษ สุดแต่ใครจะเล็งเห็น ใครให้ช่วยปลดเรื่อง แต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาภัยนั้นได้ครั้นอมาตผู้หนึ่ง ได้กราบทูลพระเจ้าริชวีว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากสัพกิเลส มีพระหฤทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาเสมอด้วยมหาสมุทรตรัสรู้สัมโพธิญาณ เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประกาศพระธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บัดนี้เสด็จประทับ ณพระเวรุวัน มหาวิหาร พระนครราชคลึพระเจ้าพิมพิสารมหาราช ทรงสักการะบำรุงอยู่ พระองค์ทรงมีอภินิหารบารมีสูงส่งยิ่งนัก ถ้าจะได้กราบทูล อัญเชิญให้เสด็จมาอย่างพระนครนี้ ข้าแต่พระองค์เชื่อเหลือเกินว่า ภัยสามประการนี้ จะต้องสงบเพราะอนุภาพของพระองค์โดยแท้ลำดับนั้น พระเจ้าฤชวีจึงโปรดให้เจ้าชายมหาลิพระ ร้อมด้วยอมาตห้านาย เป็นราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการ ให้ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารมหาราช ณกรุงราชคฤห์กราบทูลขอประทานโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปบำบัดภัยพิบัติในพระนครเวสาลี โดยเวลาเพียงสามวันคณะทูตนั้น ก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารยังพระนครราชคฤห์ทูลขอพระราชทาน พระกรุณาตามพระราชบัญชาของพระเจ้าริชวี พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่า ฉันเห็นใจพวกท่านและยินดีสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า จะ ทรงพระกรุณาเสด็จ ขอให้พวกท่าน ไปกราบทูลอัญเชิญดู ความจริง เจ้าชายมหาลิ ก็ ทรงรู้จักพระองค์ท่านมาก่อน ฉันคิดว่าการเข้าเฝ้าจะไม่ ลำบากหรือหนักใจแต่ประการใด หากพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการเสด็จแล้ว จะทรงพระกรุณาอนุเคราะห์เป็นแน่ การมาของเจ้าชาย จะไม่ไร้ผลเลย ครั้นแล้ว โปรดให้ราชบุรุษนำคณะราชทูตนครเวสาลี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณพระเวรุวันมหาวิหาร พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่า มหาลิตถาคตรับปฏิญญา ของพระเจ้ากรุงราชคฤห์เพื่ออยู่ที่นี่เสียแล้ว ถ้าพระเจ้ากรุงราชคฤห์จะทรงพระกรุณาประทานโอกาสเธอ ตถาคตก็จะไป เจ้าชายมหาลิกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้รับพระราชทานโอกาสแล้ว พระเจ้าข้า พระบรมศาสดารับสั่งแม้เช่นนั้น มหาลิก็ควรจะทูลให้พระองค์ทรงทราบเสียก่อนที่จะออกเดินทาง เมื่อพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคตรัฐทรงทราบจากเจ้าชายฤศวีว่า พระบรมศาสดาจะทรงพระกรุณาเสด็จจึงรีบเสด็จมาเฝ้า ทูลขอให้ยับยั้งสักสามวัน เพื่อตกแต่งทางเสด็จตลอดที่พักแรม ตามระยะทางจนถึงแม่น้ำคงคาสุดพระราชอาณาเขต ครั้นได้เวลากำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูป ก็เสด็จพระนครเวสาลี โดย มักขานั้นด้วยพระเกียรติยศอันสูง ซึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์ทูลถวายโดยระยะทางห้าโยชน์กำหนดวันละหนึ่งโยชน์ เสด็จประทับแรม ตามระยะทางรวมห้าวันก็ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงเรือ พระที่นั่ง ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารจัดถวาย งดงามสมพระเกียรติยศยิ่งนัก และเป็นครั้งแรกที่เสด็จทางน้ำด้วยกิตยศอันสูง งส่งนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงตามเสด็จพระพุทธดำเนินตลอดทาง และเสด็จลงประคองเรือพระที่นั่งให้เคลื่อนจากท่าแม่น้ำคงคา ทรงตามเรือพระที่นั่ง ไปในน้ำเพียงพระสอก็ประทับหยุดยืน ทูลว่าหม่อมฉันจะมารับเสด็จพระองค์คลาวเสด็จกลับณที่นี้อีกเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นไปตามแม่น้ำ จนลับทิวไม้แล้ว จึงเสด็จกลับพระนครพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก เสด็จโดยชลมาก สิ้นระยะทางหนึ่งโยชน์ ก็ถึงท่าพระราชอาณาเขต พระนครเวสาลี จึงเสด็จขึ้นจากเรือ รับสการะ ปฏิสันฐาน ซึ่งเจ้าชายมหาลิหัวหน้าคณะราชทูตกราบทูล ให้พระเจ้าริชวีจัดถวายให้โอลานยิ่งกว่า พระนครราชคฤห์จัดเสด็จตามระยะทางสามโยชน์ สิ้นเวลาสามวัน ก็ถึง ชานพระนครเวสาลี ขณะที่ เสด็จเหยียบภาคพื้นพระนครเวสาลีก้าวแรกก็ประทับยืนจ้อง พระเนตรจับท้องฟ้าทรงระลึกถึงพระบารมี ที่บำเพ็ญแล้วคลื่นลมมาปกคลุมพระนครเวสาลี พร้อมกับส่งเสียงคำราม กระหึ่มครึ่มครวนเปรียงเปรียง ดังสนั่นด้วยสายฟ้าแลบแปรปลาบ แล้วหาฝนใหญ่ก็หลังลงจักจักดังเทน้ำเสมือนหนึ่งจงใจจะล้างพื้นแผ่นดินให้สะอาด ตอนรับพระบรมศาสดา ความจริงก็ดูสมจริงดังกล่าว ด้วยพอฝนซัดลงมามากมายเช่นนั้นแล้ว ไม่ช้า น้ำฝนก็ไหลลงท่อทาน และท่วมท้น บ่าเข้าพระนคร พัดเอาซากศพมนุษย์ และสัตว์ซึ่งปฏิกูลพื้นแผ่นดินอยู่ ให้ไหลไปสู่ทะเลใหญ่สิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อฝนขาดเม็ดแล้วภาคพื้นตรณีก็สะอาดความอบอ้าว เร่าร้อนของอากาศก็สงบบรรเทาโรคได้ถึงครึ่ง ด้วยพุทธานุภาพ ในเวลาเย็นวันนั้นเอง พระบรมศาสดารับสั่งกับพระอานนท์เถระว่า อานนท์ เธอจงเรียนเอารัตนสูตรนี้ไป แล้วจาริกไปในกำแพงเมืองเวสาลีเจริญมนรัตนสูตรนี้ เพื่อความสวัสดีจากภัยอันใหญ่แก่ประชาชนเติด ในราตรีนั้น พระอานนท์ ได้เรียนรัตนสูตรจากพระบรมศาสดา แล้วก็ประคองบาทเสลไมของพระบรมศาสดา ซึ่งเต็มด้วยน้ำ ตั้งกัลยาณจิตประกอบด้วยเมตตาระลึกถึงพระพุทธคุณ คือ พระบารมีสิบอุปปารมีสิบและปรมัตถปารมีสิบซึ่งทรงบำเพ็ญมา และปารมีในปัจฉิมชาตินี้ จำเดิมแต่เสด็จลงสู่พระคันจนตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณประกาศโลกุตร รธรรม9ประการเป็นที่สุด เจริญมนรัตนสูตรนี้ เที่ยวจาริกไปยังภายในกำแพง พร้อมด้วย พระเจ้าริชวีทั้งหลาย ติดตามห้อมล้อม เดินพรางพรมน้ำมนตลาง จนรอบพระนคร มนุษย์ที่กำลังประสบภัยแต่ปีศาจและโรคพอถูกหยดน้ำมนต์ที่พระเถระเจ้า พระพรมเท่านั้นก็หายจากโรคภัย มีกำลังสดชื่น ติดตามแวดล้อมพระเถระเจ้าโห่ร้องแซ่ซ่องสาธุการดังสนัน่น มวลพูดผีปีศาจที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์ รันได้ยินเสียงมนุษย์ก็สะดุ้งตกใจกลัวพากันเลี่ยงออกที่ยังดื้อแอบหลบอยู่ตามแง้มฝาบ้านเรือนและประตู เมื่อถูกหยดน้ำมนต์ของพระเถระก็เจ็บปวดแทบดับจิต ประดุดสุนัขถูกฟาดหลัง ด้วยแส้เหล็กพากันเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความกลัวสยองเกล้าตั้งหน้าวิ่งหนีออกจากเมืองโดยไม่เหลียวหลังครั้นไปประดังแน่นยัดเยียดที่ประตูเมือง และเมื่อไม่สามารถจะทนรอดอยู่ได้ ก็พากันพังบานประตูหนีไปจนสิ้นเชิงครั้นพระเถระเจ้า จาริกเจริญรัตนสูตร ประพรมน้ำมนรอบพระนครแล้ว ก็พามหาชนซึ่งติดตามมาเป็นอันมากเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ยังที่ประทับลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงพระกรุณาประทาน พระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้น จนประกาศจตุราริยสัตย ให้มหาชนชื่นชมสมนัตปรีดาปราโมทเกิดศรัทธาก้าหารประกาศตนเป็นพุทธมามกะเป็นอันมาก พระบรมศาสดาทรงพระกรุณา ประทานพระธรรมเทศนาอยู่ถึงเจ็ดวัน ครั้นทรงทราบว่าภัยสามประการสงบแล้ว และประชาชนมีความผาสุกดีแล้วก็ทรงอำลาพระเจ้าริชวี เสด็จพุทธดำเนินกลับพระนครราชคลึด้วยพระเกียรติยศซึ่งพระเจ้าริชวีและ มหาชนพร้อมกันจัดถวายบูชาอย่างมโหฬารแม้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารตลอดชาวพระนครราชคฤห์ ก็มีความยินดี พากันไปต้อนรับพระบรมศาสดาริมฝั่งแม่น้ำคงคา ให้เสด็จกลับมาประทับณพระเวรุวันมหาวิหาร สมดังมโนปณิธานที่ตั้งไว้นั้นแล้ว จดหมายเหตุ เวสาลี หลวงจีนถังซัมจั๋งกล่าวไว้ในจดหมายเหตุว่า อาณาจักรเวสาลีมีเนื้อที่ห้าพันลี้เป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความซื่อสัตย์ มีรายได้ดี รักการศึกษาได้พบสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนร้อย ส่วนใหญ่ปรักหักพังรกร้าง ใกล้ๆเมือง ยังมีวัดอยู่วัดหนึ่ง มีพระไม่กี่รูป อยู่ในสายสมมติยนิกาย ท่านได้ไปเยี่ยมวัดสเวตปุระ มีนักบวชฝ่ายมหายานอาศัยอยู่ ได้พบที่บรรจุพระธาตุของพระอานนท์ดังที่กล่าวแล้วด้วย หลังจากที่หลวงจีนเฮียนจังได้ไปมาแล้วส สถานการณ์พระพุทธศาสนาในเมืองเวสาลีเป็นที่ทราบได้น้อยมาก